เออมาถึงก็โอ้โหวายการันตีกันแตกสามช่องนี้สวยงามาแพ้ไปเลยครับผม แล้วไปยังไงกันต่อโอ้โหดอกแรกมาก็กำไรไป เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วดูมันไหลแบบไม่หยุดไม่หย่อนซะด้วยไง แต่แค่ดอกแรกมันก็กำไรแล้วนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย กูซื้อไปเท่าไหร่เอง ซื้อไปสามร้อยกว่าบาทแต่ไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดเคโคตรเดือดโคตรมันนะผมจังวันนี้โคตรเดือดโคตรมันนะคอนเทลนายนะ เอาเรื่องจัดจัดว่ะ คือที่เหลือเนี่ยไม่ต้องแตกก็ได้เพราะกูกำไรแล้วตอนนี้ แต่มันจะไม่แตกเลยอ่ะเออเอาหน่อยสิบสิบสิบไม่มา อะไรวะน่ะโอ้โหคือแตกดอกเดียวเลย แตกดอกเดียวแล้วคือที่เหลือคือไหลเลย แต่ก็กำไรอยู่ดีนะเมื่อนะมาเราจะไปหลองลุยกันต่อเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะครับเพื่อนชาดไปล้างคราบมันก่อนแล้วกัน ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะครับก็น่ารับบอลเลตด้วยนะครับจับไปผมเนาะฟรีรู้สึกไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่เกมนี้ต้องในฟรีวะไปจัดเลยแล้วกัน จัดเลยแล้วกันจัดเลยแล้วกัน โอ้โหแล้วดูวางมากันเป็นกันสามสามช่องอีกแล้วเช็คเคเต็มกราไปอีกดอกหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหอะไรวะน่าละวายมาต่อแบบต่อเนื่องอย่างนี้สวยงามเคด้วยว่าไงเคด้วยช่องแรกเคด้วยช่องแรกมันเข้าด้วยไงประเด็นละวายมากันติกันแตกต่ออย่างนี้สวยงามอานามแท้แร่ตาลึงไปดิค่ะเช็คเคมันเดือดมันมันจะมาววายช่องสองมันไม่ทำมันโอ้โหวายช่องสองไม่แตกได้ไงวะนะแต่ไม่เป็นไรที่เหลือนี่คือซุปเปอร์ไมกาไปเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทโอ้โหเดือดจัดมันเมื่อเดือดจัด เดือดจัดจัดครับผม อีก นิดนึงมาอีกนิดนึงจะได้กำไรแล้วมาซื้อไปเจ็ดร้้อยหาสิบนะตอนนี้แต่ไปเจ็ดร้อยสามสิบาทเฮ้ยมึงจะแตะดอกเดียวให้กูอีกแล้วอ๋อคือแตะดอกเดียวแล้วที่เหลือคือไม่แตะอีกแล้วอ๋อเออเอาหน่อยนิดหน่อยก็เอานะชิบหายละคือมันจะแตะดอกเดียวแล้วที่เหลือคือไม่แตะอีกแล้วว่างั้นโอ้โหไม่ไม่แตะจริงด้วยนะมึงนะที่เหลือคือไม่แตะเลยแตะมาสามเอ้ยเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทเท่านี้แหละครับผมโอเควันนี้ก็